สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งนะครับอาจารย์ดำรงศักดิ์นภรัตน์นะครับในคราวนี้ผมจะมาสรุปนะครับในโมดูลที่ 10 ว่ามีเนื้อหาที่สำคัญอะไรบ้าง ในโมดูลที่ 10 นั้นเราได้พูดถึงเรื่องของ ISIT Security แล้วก็ Governance นะครับสำหรับเนื้อหาในบทนี้เนี่ยจะเกี่ยวข้องกับว่าเมื่อองค์กรนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ สิ่งที่องค์กรจะละเลยไม่ได้เลยนะครับก็คือการดูแลรักษาความปลอดภัยของระบบนั้นนะครับข้อมูลที่ถูกจัดเก็บไว้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์นั้น จะมีความเสี่ยงต่อการถูกจารกรรม เนื่องจากว่าข้อมูลสามารถเข้าถึงจากระบบเครือข่ายได้นะครับ นอกจากนี้ความเสี่ยงทางเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถเกิดขึ้นได้จากหลายปัจจัยนะครับ เช่น ความเสี่ยงเชิงเทคนิค ความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายในองค์กร และความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอกองค์กรครับ ตัวอย่างของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นได้นั้น ก็อย่างเช่น ความเสี่ยงจากอินเทอร์เน็ต ความเสี่ยงจากการใช้เครือข่ายไร้สาย ความเสี่ยงจากโปรแกรมมุ่งร้าย ความเสี่ยงจากแฮกเกอร์และก็อาชญากรรมคอมพิวเตอร์นะครับ นอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงจากบุคลากรภายใน และความเสี่ยงที่เกิดจากตัวซอฟต์แวร์เอง และเพื่อเป็นการจำกัดความเสี่ยงเหล่านี้ องค์กรจะต้องมีวิธีการควบคุมความเสี่ยงซึ่งประกอบไปด้วย การประเมินความเสี่ยง และการประเมินค่าความเสียหายของความเสี่ยงแต่ละประเภทที่เกิดขึ้นนะครับ การกำหนดนโยบายรักษาความปลอดภัย การวางแผนสำรอง เมื่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไม่สามารถใช้งานได้ ทั้งหมดนี้นะครับก็เพื่อที่จะทำให้กระบวนการทางธุรกิจนั้นสามารถดำเนินต่อไปได้ และเพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นนะครับ องค์กรสามารถจัดหาเครื่องมือและเทคนิควิธีการที่เหมาะสมเข้ามาใช้จัดการความเสี่ยง เช่น การทำ identity management การทำ authentication การใช้ firewall การใช้ intrusion detection system และการใช้ unified threat management system นะครับการใช้โปรแกรมต่อต้านไวรัส ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่สามารถจะทำได้นะครับ นอกจากนี้ยังมีเทคนิคการเข้ารหัสข้อมูลที่ทำให้การส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายนั้น มีความปลอดภัย